ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงเรื่อยๆจนส่งผลกระทบให้เมืองท่องเที่ยวต้องหาวิธีแก้ปัญหา รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสื่อสารภาษาจีนอย่างง่ายดายและใช้ได้จริง เพื่อความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาอีกครั้ง ไปกับอาจารย์เหมียว ทางขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ ลองใต้ กินเที่ยวช็อปชิล สนุกไปกับทุกประโยชน์สนทนา ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ทาง thaimuk.org